สวัสดีครับเพื่อนผมกระดิสานนะครับวันนี้นะผมก็จะไปลุยต่อนะครับกับเกม p พ o ส s z บ m b i e Hero นั่นเองนะครับ เรานะครับไปเล่นพลันมิชชั่นอันต่อไปนะครับเรานะพลันมิชชั่นสิบเจ็ดนะครับ เรานี่ไปเจอกับตัวอะไรนะครับคราวก่อนก็เจอกับตัว Z Max มาแล้วครับรอบนี้ก็ลองดูกันนะครับ Super Brains นะครับ Super Brain นี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะ มันเป็นตัวเริ่มแรกนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกครับผมไม่ค่อยผมคิดว่าไม่ค่อยเก่งนะ แล้วมาลองดูนะว่าเก่งไม่เก่ง มันต้องลองดูตรงนี้แหละนะครับเขียนะครับ ผมจะเปลี่ยนอะไรนะก็แน่นอนนะ เปลี่ยนอันนี้นะไม่เอาดาเนจอ่ะมาผมเน้นแอนตี้ฮีโร่นะครับ สายแอนตี้ฮีโร่ไปนะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับ มาใครจะทำอะไรซอมบี้ครอบกล่องนะครับ เด็กๆนะครับทำลายผมดันดอมไปก่อน สังงานนะครับโอเคไอพวกหนึ่งหนึ่งพวกมัชรูมพวกเห็ดพวกนี้คือแบบเป็นตัวล่อนะครับมันเป็นตัวล่อนะครับ แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้ามันตีศัตรูหนึ่งนะครับ ผมไม่ค่อยชอบนะครับโหแอนตี้ฮีโร่มันก็เล่นสายแอนตี้ฮีโร่กันวะโอเคทำต้องทำลายศัตรูนะผม งทำอะไรได้โอเค มันแอนติแล้วก็แอนติวะ มาเลยนะครับ โอ้โหดูมันโอ้โห เฮ้ย โอ้โหตีตัวนี้ก่อนเลยนะครับ โอ้โห ดีนะที่ได้ของนี้นะครับ ไม่งั้นนี่ผมลำบากแย่เลยครับโอเคนะครับ อัดมันต่อนะครับเราเอาตัวนี้ลงแล้วเพราะทำสองดาเมจนะครับ ใส่ตัวไหนไม่รู้แหละนะครับไปใส่ตัวไหนก็ได้นะครับ ยิงไล่ใส่ตรงนี้นะไม่เไรครคราวหน้าเอาใหม่ ผมมีแอนตี้ฮีโร่อีกหลายตัวนะ มาเลยสองการ์ดก็สองการ์ด สู้กันไปวะ ยิงตายนะครับ ตีทะลุเหรอครับ มันตีทะลุผมก็ตีทะลุนะครับ าไหมเอาไหมมาดวลกันเลยลูกพี่ มาดวลกันลูกพี่ตัวอะไรออกมา โอ้โห ตัวนี้ตีแล้วทีเดียวตายนะครับเครียดเลย แต่ไม่ไรครับเราตีทะลุได้นะปุ๊บนี่ครับตายเลย โหโดนทีเดียวตายนะเรามีฮิวนะครับฮิวตาละหนึ่งนะครับ เจ็ดแล้วนะครับทำอะไรดี ตีทะลุตัวที่สองนะครับได้โอ้โหทำให้ศัตรูทุกตัวเกตเดดลี่นะครับลำบากเลยผมอืมจัดลานะครับล้ำแสงที่คาด ตูมตายหมดนะครับ ดีมากตูมยิงเข้าไปนะครับ ดูสิเราต่อไปมันจะทำอะไรเราว่างแล้วนะว่างว่างแบบนี้แหละสบายนะครับแอนตี้ฮีโร่หรือแอนตี้ฮีโร่หรือ ตูมจะเจอผมซูเปอร์แอนติฮีโร่มาเลยแอนติฮีโร่นะครับตูมหายจ้อยนะครับเรียบร้อยนะเรา yes โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพลันวินเรียบร้อยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับซูเปอร์เบรนแซดนะครับจะได้ไหมเนี่ยตัวนี้ อีกนานเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้เราก็ไปต่อนะครับเรานะครับถามผมไปต่อที่ไหนแล้วนะครับ ก็ไปที่ League Battle นะครับเรานะเดินเหมือนเดิมนะครับ League Battle โอ้เพิ่งห้านาทีเองครับ แป๊บเดียวนะ ยังมีเวลาเยอะนะครับ ผมกะ โอ้โห ชาโดว์บ็อกนะครับ ผมกะเล่นประมาณ คลิปละประมาณสิบนาที สิบนาทีต้นๆนะครับ นี่ไม่เอาโอเค เยี่ยม าเล่นมันเลย ศัตรูไม่เล่นอะไรนะครับ รอบแรกนะผมลงก่อนนะ ลองเชิง มา ยอมเสียสองไหม ยอมเสียสองเว้ยตู้ตีไปก่อนนะ first blood คิดอะไรมากครับมาแล้วนะครับเกาะซะด้วยนะครับตอนนี้ลบสองลบสองไหมโอ้โดนมันตีเราตีไม่ตายแล้วมีเกาะนะเกาะมันจะตีรถหนึ่งตลอด นะครับก็คือเราตีสองมันก็จะตีมันหนึ่งแค่นั้นนะประมาณนั้นนะครับ ตัวเกาะดี ๆ นะให้จริงงเลื่อนหรือเปล่าออสปอร์ตซอมบี้เก็บบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสปอร์ตซอมบี้หรือเปล่าต้องรีบฆ่ามันนะเนี่ยหลังๆมาจะลำบากสู้มันตีไปก่อนห้านะครับ เฮ้ย โอ้โห แบบนี้ผมสู้มันได้ไหมเนี่ยมันมันตีมามันตีมาก่อนนะเออโอ้โหหมดผมไม่เหลืออะไรเลยนะ มีโล่อีกนะครับ อ้ ตาย จัดตัวเกาะไปก่อนนะ เออตี เมาตีรันมันตีเรา โอ้โหผมแบบยับมากอะตอนนี้รู้สึกรู้สึกน่ารู้สึกกลัวนะ ถ้ามันบัฟตัวนี้อีกนี่ผมสู้ยังไงวะ รงนี้ทำไรได้นะโอเคใส่มันก่อนนะครับ ขอตีตัวตีเธอ ขอตีตัวทะลุก่อนครับโอเคนะครับรอบหน้าว่ากันนะครับโอ้คือมันเล่นเกมเร็วมากนะครับ ตัวนี้นะ สู้ไม่ได้นะครับ แต่เรามี ป๊าดโอ้โห มันใช้ทุกอย่างอะทำไมของมันใช้น้อยจังวะ โอ้โห แบบโอ้แบบผมลำบากมากเลยแบบนี้โอ้มมันตีเทียสามนะครับแรงมากโอ้สุดยอดไอ้พวกนี้นะครับ ใช้นี้ไปก่อนนะถ้าไม้ตายโอ้โหแล้วนี้เกาะเรานี้มันไม่ได้การไม่ได้เรื่องเลยนะครับ จริงๆนะครับ โอเค ตีไปก่อนปุ๊บหัว ตีหัวแตกนะครับ นั่นเองนะครับมาโหผมว่าผมแพ้แน่เลยนะครับโอ้โหได้อะไร ดูสองดาเมจนะไปนะครับดูสองดาเมจต้องดูใส่ตัวนี้สิโอ้ยยังมีโอกาสชนะนะครับ ดีได้ของตูมยิงไปก่อนก่อนที่มันจะตีเรานะครับ โอเคเลย ลงมาตัวเกราะเหรอโอเคครับ ก็ตีใส่ตัวนี้ทีหนึ่งครับ โป๊หัวมันเข้าไปนะครับ ตาย แล้วก็สไตร์ทรูนะครับตีทะลุ เอาสิวะทำไมได้ โอ้โหลบสองไม่เป็นไรนะ อย่างน้อยเราก็ไม่โดนตีหรอวะนะ เออการศัตรูจะหมดแล้วนะครับสำคัญมากนะตรงนี้นะครับ พอยคือการศัตรูจะหมดแล้วนะครับเฟรนซี่เฟรนซี่ทำไมได้วะ ตีสองครั้งสาครั้ง อะไรอย่างงี้ปะถ้าจะไม่ผิดนะครับ ำกัดจำนวนศัตรูให้หมด นะครับ พูดง่ายๆนะครับตัวนี้คือทีม อัพ โอเค มาเลยนะครับ ผมยังมีฮิวเฮ้ย มาเลยนะครับ ศัตรูก็จะหมดแล้วนะครับ อือหือ คิดได้นะครับ คิดได้ เอือตาย จ้อยนะครับ มันพยายามตีเรานะครับ เออ มันเฟรนซี่ตีอีกรอบไหม โอ้ เอามาลงมาอีกตัวนึงนะครับ เจอผมแน่ๆนะครับ โอ้ จิงโจงจิงโจ้แก สิบนะครับ สิบใช้อะไรดีสิบก็หกสาม ตุนเท่าไรได้นะโอเคนะครับมา โอ้โห มันจะเอาเราจริงด้วยนะครับหมดแล้วนะครับ มันหมดแล้วนะครับ ไ r i t e true นะครับ จัดไปนะครับ ดูสิ เออ นะครับโอ้พลังเหลือสองนี่โคตรเสียวนะครับ ตีทะลุโอมตาย โอ้เยอะมาก โอ้มันได้ของเว้ย ถ้ามันทำลายตัวนี้ผมได้นี่ผมแบบลำบากเลย มันตีสองเดียวผมตายอะ่ะเอ๊มาดูสิมันจะเอาอะไรตัวมาตัวอะไรมานะครับ เรามีฮิวนะครับใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเราเหลือไว้อันหนึ่งนะครับ ดูสิมันจะทำอะไรผม destroy random plant นะครับทำลายไปเชยตูม yes โอ้โห เกือบแพ้นะครับ เกือบแพ้นะครับ ชนะมาได้นะครับ yes โอ้มาเล่นเกมเร็วจริงๆนะตัวนี้ สู้ยากมากนะครับ ชนะมาได้ก็บุญแล้วนะครับ โอเคนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า นะครับ กับ ผมกฤติสันนั่นเอง นะครับอันไหนซีอูเกนครับบาย บายสุดเพื่อนๆ